tell a man's not. I tell a man's not. Do it. Tick it, tick, do it, do it. Uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh, ah, uh. Ah, แสวิจารณ์ยับครับเมื่อมีการแก้ไขดัดแปลงเพลง Man Not Hot ของ Big c h a c k เพลงที่เคยเป็นกระแสของ YouTube เมื่อปี 2017นำมาใส่ซาวดนตรีใหม่และแก้ไขบทเพลงนะฮะ จนกลายเป็นเพลงจวดเพลงนี้นะฮะเปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนปี 2020 ที่ผ่านมาครับ มีกระแสสังคมบอกให้ลบและแก้ไขเพลงตลอดเวลานะครับ แล้วก็มีกระแสสังคมตีกลับตลอดมาก มีดิสไลค์มากกว่าไลค์ซึ่งขณะที่ผมทำวิดีโอณตอนนี้นะครับ 1 9 0 0 0 0 วิวเข้าไปแล้วครับ ับซึ่งกระแสวิจารณ์นะครับ ไม่ได้บอกอย่างเดียวครับ ว่าเป็นการก๊อปปี้เพลง Man Not Hot ของ Big Check อย่างเดียวนะครับ คือที่มันโดนวิจารณ์ยับอีกอย่างหนึ่งคือ ท่าเต้นที่ประกอบอยู่ในเพลงครับ อย่างเพลงจวดเนี่ยก็จะมีกระแสวิจารณ์ออกมาว่า ใช้ท่าเต้นรถแห่บ้างท่าเต้นไทยบ้านบ้าง หรือว่าท่าเต้นที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน ถ้าเยาวชนเข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นได้ หรือเอาไปเต้นเรียนแบบก็เป็นได้ครับ ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมครับชาวเน็ตก็วิจารณ์เลยครับว่าให้ลบไปเถอะเพลงก็ก๊อปปี้ อาจจะมีปัญหาลิขสิทธิ์ตามมาที่หลังก็เป็นได้ แถมไม่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนด้วย แล้วก็ต้องมาดูแล้วครับผมว่าค่ายเพลงครับจะจัดการเรื่องนี้ยังไงต่อไปนะครับแต่สุดท้ายนี้ครับผมขอฝากอะไรนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้มีปัญหาไว้กับท่าเต้นใน MV ที่เป็นท่าเต้นรถแห่คือถ้าลองเอาท่าเต้นพวกนี้มาใส่ในเพลงอื่น ๆ เช่นเพลงที่ทำขึ้นมาเอง หรือว่าจัดทำดนตรีขึ้นมาเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคือมันเป็นท่าเต้นที่แบบว่าเออเราเห็นได้ทั่วไปตามรถแห่หรือว่าท่าเต้นทั่วไปตามงาน ต่างๆที่เด็กชอบเต้นกัน แต่ผมออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับด้านของลิขสิทธิ์ครับเพราะเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเรื่องกฎหมายที่แรงมากนะครับ คุณอาจจะลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยตลอดชีวิตจากการทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับวงมหาหิงครับกับเพลงสิ่งรอบข้างที่เคยก๊อปปี้ทำนองของเพลงวัดยูโนของวงทูดอซีนีมาขับครับ มีการออกมากล่าวขอโทษและมีการเสียค่าปรับกันไป ซึ่งไม่มีในการเปิดเผยนะครับว่าเสียค่าปรับกันไปเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือมีการเสียค่าปรับ เพราะว่าเรื่องปัญหาของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทาง ต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้มีการบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นใจคนกันบ้างคนเราผิดพลาดกันได้ หรือว่าเอามาใช้แค่เหมือนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเขาฟ้องร้องขึ้นมา ไม่ได้มีคำว่าเห็นใจเลยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมไม่อยากให้คนไทยหรือใครก็ตามครับที่เกิดข้อผิดพลาดอะ อะไรขึ้นมาออกมาใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการพั่มเพื่อ และก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวันนี้นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของคลิปนี้ออกไปกันด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหานะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มากขึ้นนะฮะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆทุกคนและถ้าหากชื่นชอบวิดีโอของช่องอาจารย์โอมครับอย่าลืมกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์โอมทำคลิปวิดีโอต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับนี้นะฮะอาจารย์โอมก็ขอ ตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ